หัวข้อต่อมานะครับ เราก็จะเรียนรู้ในเรื่องของการเชื่อมโยงหลายมิตินะครับ หรือเรียกสั้นๆว่าลิงก์ซึ่งสำหรับลิงก์นี้ก็สามารถนำมาช่วยในการจัดการกับการนำเสนอของเรานะครับเราสามารถที่จะทำการเชื่อมโยงข้อความ หรือว่าวัตถุต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพกราฟรูปร่าง หรือว่าข้อความสินนะครับ ให้สามารถที่จะเชื่อมโยงไปยังหน้าสไลด์ที่เราต้องการได้นะครับ โดยเรื่องแรกนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเชื่อมโยงโดยการใช้ปุ่มปฏิบัติการนะครับ หรือว่า action button นะครับสำหรับตัว action button นี้ก็เป็นปุ่มคำสั่งต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการเชื่อมไปยังหน้าที่เราต้องการสำหรับปุ่มปฏิบัติการนี้นะครับ เราก็สามารถที่จะ สร้างโดยอัตโนมัติจากตัวโปรแกรมได้นะครับ เริ่มต้นก็คลิกที่แท็บเมนู insert ด้านบนตรงนี้นะครับ แท็บเมนู insert จากนั้นเลือกในส่วนของ shape ตรงนี้ ปุ่มไปปรบการก็จะอยู่ด้านล่าง อยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถจะคลิกเพิ่มกันไปได้เลยยกตัวอย่างนะครับคลิก สังเกตเอาเมาส์ไปชี้นะครับ ก็จะขึ้น ป๊อปอัพขึ้นมานะครับ อันนี้ก็จะเป็นปุ่ม back พอเราคลิกเสร็จแล้วนะครับ สังเกตตัวเคอร์เซอร์ของเราก็จะเปลี่ยนไปนะครับเราก็สามารถที่จะคลิกแล้วก็ลาก เช่นเดียวกับการสร้างปุ่มเชฟนะครับ ก็จะปรากฏหน้าจอขึ้นมานะครับ ให้เราทำการ เลือกนะครับเมาส์คลิกตรงนี้สำหรับในแท็บของตัวเมาส์คลิกตรงนี้ก็คือ จะเป็นการคลิกเพื่อที่จะเชื่อมไปยังจุดเชื่อมโยง เมื่อเราทำการคลิกเมาส์นะครับว่าจะให้คลิกแล้วไปทางไหนนะครับ ส่วน แท็บเมาส์โอเวอร์ตรงนี้ก็จะไปยังจุดเชื่อมโยงเมื่อวางเมาส์เหนือปุ่มนั้นนะครับ ก็สามารถที่จะกำหนดตรงนี้ได้นะครับ ค่า default นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็น previous slide ก็คือสไลด์ก่อนหน้านะครับ จะเพิ่มเสียงไหม ก็สามารถที่จะเลือกได้ตรงนี้ ส่วนส์ u อเวอร์ ถ้าเกิดเราเอาเมาส์ไปวางบนปุ่มนี้จะให้เกิดเอฟเฟกยังไงนะครับ เช่นเดียวกันนะครับ ก็คืออาจจะใส่เสียงเข้าไปก็ได้นะครับ เสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม โอเค เราสามารถจะเพิ่มปุ่มปฏิบัติการมาได้ หลายๆปุ่มนะครับ นี้ก็จะเป็น next slide ก็คือไป สไลด์ถัดไป เป็นคลิกสำหรับปุ่มใบประการนี้ จะใช้งานได้ ก็ต่อเมื่ออเราทำการพรีเซนต์งานนะครับ ถึงจะเป็นปุ่มขึ้นมา สมมติตัวเฟิร์สตรงนี้นะครับ แทรกขึ้นมาอีกหนึ่ง ก็คือเป็นปุ่ม Home นะครับตรงนี้ ก็ถ้าคลิกแล้วก็ให้กลับมายังหน้าเมนูตรงนี้ก็คือสไลด์ที่3เราก็คลิกเลือกได้นะครับเลือกเป็นสไลด์นะครับจากนั้นเราก็คลิกมายังสไลด์ที่3ก็คือให้กลับมายังหน้านี้ แล้วกด โอเค เราก็สามารถที่จะนำปุ่มทั้ง3ปุ่มนี้นะครับ ไปใส่ได้ในทุกสไลด์ออย่างเช่น แล้วก็กด Copy Ctrl C แล้วก็ Ctrl V วางปกตินะครับ วางได้ในทุกสไลด์ นี่ก็เป็นการสร้างปุ่มการเชื่อมโยงโดยใช้ปุ่มปฏิบัติการนะครับ ถ้าแกกลับไปกับปุ่มโฮม ครับนี่ก็เป็นการสร้างปุ่มปฏิบัติการแล้วก็ทดลองการใช้ปุ่มปฏิบัติการนะครับ